สำหรับประโยค jalan lurus dan belok kiri kantornya berjarak sekitar 150 meter แปลว่า คุณเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายสำนักงานจะอยู่ห่างจากนี่150เมตรคำว่า jalan แปลว่า ถนน เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า lurus จะแปลว่า เดินตรงไปคำว่า dan แปลว่า และคำว่า belok แปลว่าเลี้ยวคำว่า kiri แปลว่าซ้ายคำว่า kantornya แปลว่า ที่ทำงานนั้นคำว่า berjarak แปลว่า ระยะห่าง ระยะทางคำว่า sekitar แปลว่า ประมาณ